การเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์หรือว่าการเข้าถึงพระธรรม ในสายของสาธุนี่ก็มีตั้งแต่โสดาถึงอรหันต์ก็คือโสดาสกทาอนาและอรหันต์นะครับ ทีนี้การเข้าถึงที่ว่านี้ก็คือการเข้าฟังเนี่ยการเข้าถึงการไม่ถูกมันเข้าใจฮะตรงนี้คำว่าเข้าใจ เข้าใจว่าไม่ถูกไม่ผิด บ้านเราไม่มีไม่มีถูกไม่มีผิดนะอย่างเงี้ย ต้องเข้าใจให้ได้ใช่ไหมต่อมาก็ ไม่เกิดไม่ดับได้ครับ นี่เป็นภาษานี่มันได้ ในเมื่อไม่เกิดมันก็จะไม่ ถ้าเกิดปุ๊บมันเกิดเกิดแก่เจ็บตายคำว่าตายเนี่ยแปลว่าดับก็ได้ แต่มันไม่ดับสนิท ถ้าพัฒนาไม่ถึงจุดมันก็เกิดอีกกี่รอบไปกี่รอบเนี่่ยใชไหมแต่ถ้าหากว่า ไม่เกิด คือมันต้องดับสนิทจึงจะมีคำว่าไม่เกิดต่อ ต้องดับสนิท ใช้คำว่า ดับก่อนครับ มันเกิดมาแล้วเนาะตั้งแต่เด็กมาถึงนาทีนี้เกิดมาแล้ว เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วจนตั้งดับสนิทดับสนิทก็จะไม่มีคำว่าเกิดแล้ว มันไม่มีต้องใช้คำว่าดับสนิทจึงจะมีคำว่าไม่เกิด ภาษาที่ถูกต้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ นะ ไม่ไปไม่มา ใช่ เมื่อเวลามีค่าเป็นศูนย์มัน ก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับ มันต้องเป็นคำว่าไม่ดีไม่ชั่วด้วยครับ สุดท้ายแล้วมันเหนือดีเนี่ยอยไม่ เดี๋ยวทำไม่ดีไม่ชั่ว ไม่มีบุญไม่มีบาป เนี่ย แต่ต้องเข้าใจนะ ดีว่าเนี่ย ต้องเข้าใจทั้งสองด้าน ดีชั่ว ดีคือบุญ ชั่วคือบาปอย่างเงี้ย เอาดีคือสวรรค์ก็ได้ ชั่วคือนรกก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ตีความออกมาครับ แน่นอนมาถึงตรงนี้ก็ ไม่ถูกไม่ผิดนะ ถ้าบอกว่าฉันถูกเธอก็ต้องผิดวันยังค่ำถ้าเธอผิดฉันก็ต้องถูกอยู่วันยังค่ำแหละ มันก็ยื้อก็อยู่อย่างเงี้ยนี่คือระบบของโลกเขาเรียกว่าสมมุติสัจจะมันจะเป็นอย่างนี้จะยื้อกันไปยื้อกันมา เป็นสมมติอย่างเงี้ย ส่วนรวมันก็พันกันไปเรื่อยไม่จบนะพันกันไปตามเหมือนกับสปีชีส์ของพืชและสัตว์นะครับ เป็นเกลียวนะครับ หรือโครงสร้าง DNA RNA นั่นนะครับ แบบเดียวกันเลย เป็นโครงสร้างแบบนั้นเป๊ะเลยที่มาที่ไป อย่างนี้เป็นต้นนะนะลองลองเข้าใจตามนี้ลองดูให้มากๆนะต้องรู้ถูกรู้ผิด เราไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ต้องรู้มันนะ ส่วนมากโลกนี่คือ รู้ถูกตามอะไร ถูกตามตำรา ถูกตามกฎหมาย กฎหมายคือตำราเนี่ยตำราคือสมมติ ก็ถูกตามสมมติเนี่ยไหวไหมครับ ต้องจำแนกให้ได้นะ สมมติ ถูกตามสมมติ ใครจะเขียนตำราเนี่ยใครก็เป็นคนเขียนตัวสมมติเบื้องต้น แม้แต่พระไตรปิฎกเป็นตัวหนังสือก็เป็นสมมติหมด เถียงลุงไม่ทีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย เพราะนั้นตัวที่มันเกินสมมุติเนี่ยต้องปฏิบัติได้เข้าถึง เข้าถึงเท่านั้นนะฮะจึงจะเกินตัวสมมติได้ทั้งหมดเข้าถึงมันเป็นยังไง ก็ต้องเข้าเองถึงจะรู้เอง ก็มันก็มือจุ่มน้ำร้อนกันแล้ว กันง่ายที่สุดอยากจะรู้ คำว่าน้ำร้อนคือคำว่าเข้าถึงความหมายคือน้ำคือน้ำร้อน เข้าถึงเป็นยังไง ก็มือจุ่มน้ำร้อนไนสิครับเงี้ย ก็อธิบายผ่านอุปมาได้อุปมาประมาณเพียงแค่นี้เอง ทีนี้ทางได้จริงๆในทางลึกๆ เอาเรื่องสมาธิ ลุงก็บอกแล้วว่า สมาธินี่มันโหมันละเอียดมันเมียนมาก แล้วมันก็รู้สึกลมหายใจเข้าออกที่จมูกได้แหละเรียกว่ามีสติตลอดมีคอนเชียสคอนเชียสตลอดใช่ไหมคอนเชียสมีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ต้องมีอยู่ตั้ง99%อเนะคอนเชียสนะต้องต้องรู้ตัวถึง 99% 99.5%ก็ได้ หรือ 99.99%ก็ได้ ต้องรู้ตัวตลอด แต่ตัวสุดท้ายเสียฮะทีเนี้ยเนี่ยมันจะตัวความรู้สึกจะหายไปเลย มันก็เป็นอันคอนเชียสเข้าไปทันทีเนี่ยตัวอันคอนเชียสตัวนี้จะได้ตัวนี้ ถ้าเป็นความคิด ก็คือหยุดคิดนั่นเองนะถ้าเป็นความคิดคือหยุดคิด ทีนี้ความคิดเป็นใจ ใจกับกายเรา มันก็เป็นของสิ่งเดียวกันทีเนี้ย มันที่เดียวกัน เพราะฉะนั้นมันจะไปพร้อมกัน กายกับใจเราจะไปพร้อมกัน เพราะว่าความรู้สึก ความรู้สึกคือคำว่าคอนเชียสคอนเชียสคอนเชียสเนี่ยมันจะไร้ความรู้สึกไปพอดี นะ ความคิดจะหยุดไปพร้อมกับ นะ ความ ความคิดคือใจ มันจะหมดไปพร้อมกับ คำว่าไร้ความรู้สึกโอ้โหมหัศจรรย์มากครับมหัศจรรย์มากนั่นนั่นเนี่ยนี่พูดถึงพูดถึงอารมณ์ของการเข้าถึงในที่ว่าเนี่ยก็แปลว่าลุงหอกก็เข้าถึง ก็เข้าถึงเลยครับถึงพูดอย่างนี้ได้ เออ เข้าไม่ถึงจะพูดอย่างนี้ได้ไงล่ะมีประโยชน์ไหมทีเนี่ยเห็นไหมี่ยเป็นส่วนเสียให้กับสังคมไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละคือที่บอกปัจจตังโดยแท้นะครับ มันถึงยุคที่มันเปิดเผยแล้วจะผิดไว้ทำไมแล้วของดี ใช่ไหมฮะก็ลองทำไปทีทำไปได้ คนไหนได้ก็ได้ ก็แค่นั้นเองนะครับ คนไหนไม่ได้ก็ ก็ตั้งข้อสังเกตก็ชาตินี้แหละเป็นคนที่จะได้ เพราะว่ามีลุงออกมาต่อมาเชื่อม มันเหมือนสะพานให้อยู่ เหมือนกับเป็นสะพานจากทำสะพานโค้งฝั่งนึงก็ดี สะพานอยู่ฝั่งโลกีนู่นก็ข้ามคลองไปฝั่งนู้นเนี่ยก็เดินข้ามไปเถอะครับก็เอาลุงไปสะพานแล้วก็เหยียบผ่านมันก็จบแล้วเนี่ยเป็นไรไปละใช่ไหมฮะ อุปมาว่าเหยียบผ่านไป เดินผ่านไป ลุงงอนคือขี้บาทาของแข็งก็จบแล้ว มันจะไปอยากอะไรโอ้ยคิดอย่างนั้นเนี่ยเวลาคิด มันจะง่าย ๆ เนื้อนะนะโอเคนะ ก็ขอให้มีหลักการคิดง่าย ๆ อย่างนี้ ผมว่ามันน่า